คำศัพท์ ร้านขายของที่ระลึก boutique de souvenirs ของที่ระลึก souvenirs เสื้อเชิ้ต chemise บาติก batik เน็กไท cravate ซื้อ acheter ต้องการ vouloir หา chercher แล้วคุณล่ะ et vous ราคาเท่าไหร่ combien นี่คืออะไร qu'est-ce que c'est นี่คือเสื้อเชิ้ต c'est une chemise นี่คือเน็กไท C'est une cravate. Réduire le prix.